ใครมีเทคนิคอะไรเด็ด ๆ ใครมีทิปดีๆ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูบ้างนะสำหรับผมเองแล้วไม่มีเทคนิคอะไรนะครับ แต่ก็มีบ้างเล็กน้อยนะฮะ เออเป็นเทคนิคส่วนตัว ก็ส่วนตัวใครส่วนตัวมันเนาะไม่เกี่ยวกันโอเคนะ มาเริ่มได้ครับรอบเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นนะครับ ดูก่อนว่ามันออกอะไรนะ แล้วมันก็ออกสีแดงไป แดงออกไปทั้งหมด 11เงินออกไป 16 สีเขียวหรือว่าเสมอนะฮะสามสูสีกันอยู่นะห่างกันแค่ประมาณสีห้ารอบเองน้ำเงินกับแดงนะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบสีน้ำเงินครับ เพราะว่าน้ำ เงินนะฮะได้เต็มแดงมันโดนหักค่าค่าน้ำอ่ะผมไม่ค่อยชอบอลองไปดูคลิปอื่นๆได้เลยนะ เล่นแต่น้ำเงินไม่ค่อยเล่นแดงนานๆทีจะมาเล่นแดงนะครับ ลองดู น้ำเงินจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ มาลุ้นกันครับ ช่วยกันลุ้นกันครับ โอ้โห ฝรั่งคู่เย็ดเคเจอป๊อก เอาไม่ป๊อกว่ะสองแต้มแม่งแปดหลังเย็ดเคหนักกว่าเดิมอีก แดง แดงตามน้ำเงินมาแล้ว มันก็สูสีนะ แต่แดงมันจะไล่น้ำเงินหรือเปล่า 12 ต่อ 16 อันนี้ดูจากสถิตินะ มาน้ำเงินแล้วอะไป เอาอินเลยครับ แดงสองแล้ว ไม่น่าจะสามนะมั้งชิปหาย ลืมดูติ่งนี้สามรอบแน่ ๆ เลยว่ะขาดหัวเดียวเองอ่ะ เออลืมดูอ่ะ มัวแต่ดูสถิติไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็ชอบน้ำเงินแค่นั้นแหละบ๊อปป๊อกสี่เฮ้สองแต้มห้าแต้มเออสวยงามครับ พี่น้องครับ สวยงามนะครับกำไรครับกำไร ไดไรสองร้อยห้าสิบอ่าน้ำเงินไปครับน้ำเงินไปก่อนน้ำเงินไปก่อนนะ ผมมีใจที่จะไปแดงอยู่ มีใจอยู่ว่าจะไปแดงสาดเงินไป ส่วนใครนะครับอยากได้โปรลับอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะ ใบที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆอย่าลืมทักหาแอดมินนะครับเม้นอื่นไม่รับประกันนะเอาแค่เม้นแรกเท่านั้นที่ปักหมุดนะครับผมอ้าวเด็ดช้าเด็ดช้าออะไรครับดีอ้าวอันไหนมันมาก่อนกันแน่วะสีแดงโอ้โห ดีนะที่ลดเหลือ250จะงอยนี่จะงอยแม่งมาน้ำเงินเห็นไหม มันออกคู่นะครับ เมื่อกี้สีแดงมันออกคู่ไป คู่น้ำเงินนะครับ มันออกไปไม่ใช่ดิ เมื่อกี้แดงชนะแต่ออกคู่น้ำเงิน ผมขอเล่นน้ำเงินนะ เพราะว่าชอบจะงอยมัน เอาอินไปเลยเอาอินไปเอาอินให้เด็กมันดู เน้นมาไวเคมไวนะครับ เดี๋ยวรู้เรื่องเจ๊ปอกแปดปอกเก้ามานะ แสดมาว่ะ ฝรั่งมา ฝรั่งมาโอ้โหแม่งตัวสีแล้วน่าเบื่อว่ะเจ็ดแต้ม อ้าว สวยงามครับจังอยครับจังอยช่วยชีวิตจังอยช่วยชีวิตของจริงเออ มันต้องอย่างนี้สิวะงดงามมากครับเจ๊ ขอบคุณเด้อตานี้ ผมขอกระโดดไปแดงนะครับ แม่งปิงปองมาเลยเห็นปะ เนี่ยแถวเนี้ยแม่งปิงปองมาเลย ถ้าออกแดงอีกต่อไปก็กระโดดกลับมาน้ำเงินแค่นั้นแต่รู้จัก ตอนนี้กำไรอยู่นะฮะ 250 เอากำไรไปต่อ ยอดอีก 500 เออ เล่นแบบสบายๆ แต่ไม่ชิวนะฮะ มีเสียวกันนิดหน่อยวูบวาบเล็กน้อยถึงปานกลางเปิดฝรั่งสามใบ โอ้โห พอย้ายมาแม่งออก เฉยบล็อกเฉยเฮ้ กลัววะรอบนี้ขอเล่นแดงนะ เอากำไรไปตอนนี้เท่าทุนแล้วครับ750บนเวียนอยู่ตรงนี้แหละ ดวงมันจะไม่ขึ้นอ่ะ มันก็ไม่ขึ้น ดวงมันจะไปอ่ะ ยังไงมันก็ไปนะเพื่อนๆมีแค่นี้นะฮะ มีแค่ 2 ฝั่งเท่านั้น น้ำเงินกับแดง เสมอ ไม่เคยมองเลย แทบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะเสมอนานทีจะเล่น ฝรั่งอีกเคมันปอกเก้าอีกแล้ว โอ้โหเกินปุยมุยจะงอยแดงครับ เห็นไหมจะงอยแดงลองอัพแม่งดูดิ เอาอินแม่งเลยเย็ดเคอ่ะงอยแดงงอยแดงดูดิ มันจะมาตามจะงอยไหมเมื่อกี้เล่นจะงอยน้ำเงิน รอบนี้เล่นตามจะงอยแดงจะมาไหมเดี๋ยวรู้เรื่องเออ ทิกเล็กๆที่เรียกว่าลักไอ้ยะมานี่แหละจังหวะบุบวาบบุบวาบใจนี่ตกไปอยู่ถึงกระตุ่มมันสองเราสี่เดามีมีลุ้นครับมันสองเราหกเราเจ็ดนี่หว่าอย่ามีแต้มนะสวยงามครับพี่น้องครับ จะงอยของจริง จะงอยแดงครับ จะงอยแดงออกแดงเฮ้ยของจริง เย็ดแค่แดงไม่น่าไหล เพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าลายนี้แม่งน้ำเงินอ่ะ มันขยับไปแล้วไม่น่านะ ติดน้ำเงินไว้ แค่นั้นแหละยังเหลือกำไรไว้อ้า250นะเพื่อนๆสู้ต่อไปทาเคชิโอ้โหผมนี่รอดตายมาทั้งสองรอบนะรอบนั้นจะงอยน้ำเงินรอบตะกี้จะงอยแดง แบบออกอินเลย เออ อ่ะย้ายมาแล้วเปิด 9 แต้ม 8 แต้มบ้างเด็ก6แต้มอ้าวสวยงามครับ มันสามแต้มเย็ดเจ๊เน็ตแม่งช้า ไม่รู้จะลุ้นตรงไหนก่อนเน็ตแม่งช้าเย็ดเจ๊ไม่น่าจะแดงแม่งก็น้ำเงินจริงๆน้ำเงินจริงๆ ผมก็ยังชอบน้ำเงินอยู่นะครับติดไป400นะครับผม อย่าลืมนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะมาคณะาเว็บตรงนะครับไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะครับ ทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะเมนแรกเท่านั้น เมนอื่นไม่รับผิดชอบนะเพื่อนๆไม่ต้องทักมาหาผมนะ ไม่ต้องมาเมนด่าผมนะ ถ้าไปเมนอื่นนะฮะถ้าเมนแรกอ่ากล้าคอนเฟิร์มกล้ารับประกันเลยครับสี่กับห้าเปิดมาโอ้โหเจอโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องรุนแล้วข้างหลังแม่งเก้าเย็ดเย้เย็ดเย้ น้ำเงินต่อครับเป็นไงผมอะชอบน้ำเงินจริง เพราะไปเล่นแดงอะดูดิแม่งมีเศษจุกจิกว่ะ จริงๆนะ ก็จุกจิกอะมีเศษแล้วแบบหงินไงไม่รู้ จิกจิอย่างหนึ่งนะปิงปองไป แดงน้ำเงิน แดงน้ำเงินปิงปองไป ขอปิงปอง จะเอาสักสองสามพันเนี่ย ขึ้นยากแฮว่ะ หรือมันให้แค่ 250วะเพื่อนๆนั่งหน้าเก้าอีกแล้วอาเจ็ดแต้มอ้าวห้ามันห้าฝรั่งโอ้โหมันเปิดใหม่เค้รออะไรแดงไหลวะเนี่ย แดงแม่งคุมน้ำเงินแล้วตรงเนี้ยมันดันไปแล้วอะน้ำเงินอะเฮ้ยกลัวแดงไหล อ่ะ ติดน้ำเงิน 250 ผมกลัวแดงไหลอะ่ะ เลยไม่กล้าเล่นเยอะเท่าไหร่ แต่ชอบน้ำเงินอะ่ะ แล้วย้ายไปแดงก็น่ากลัวแล้วเกิน พอแม่งสองรอบแล้ว เออ ช่วงจิตตกแล้วนะ ยังเหลือกำไรอยู่ 13 บาทนะฮะ ดูกันต่อไปนะฮะ อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดเลิฟนะ กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเปิดตีมาแล้ว เออแม่งห้าเราสาม เราเจ็บ มันอื้อหือมันไทยเกมเยอะเท่หลังจากไทยเกมดูดิมันน้ำเงินน้ำเงิน อ่ะไทยเกมนี้เอาอินแม่งเลย ขออนุญาตเอาอินนะเอาอินแม่งเลยหนึ่งหนึ่งพันสิบสามเอาอินเลย ถ้ารอบนี้ออกน้ำเงิน ผมเอาอินน้ำเงินอีก แล้วถอนเลยผมไม่ไหวแล้ว ขอน้ำเงินนะ ขอไหลน้ำเงิน 2 ตาพอสองที ผมถอดเลยพอแล้วมาเปิดดีนะขอร้องถือว่าโหแม่งเอาฝรั่งมาอีกแล้วเก้าสองชนอย่าบอกนะว่าไทยไทยเกมมงเนี่ยไทยเกมไทยเกมสองรอบติดแล้วนะ เฮ้ย อ่ะออินออินออินอ่ะ เอาเป็นว่ารอบนี้ ออกน้ำเงิน ผมหนอนเลย ไม่เอาสองรอบแล้วเงินเนี่ย แต่ลายแม่งแดง รอบนี้แหละมันมามันจะมาเปลี่ยนให้ มันจะมาเปลี่ยนลาย จะเปลี่ยนหรือจะเฟลมาดูกันครับ มา เออ มา อย่าลีลา พอผมเล่นน้ำเงินทำไม มันไม่ป๊อกกับเขาบ้างเลยวะเจ็ดแต้มโอ้โห เจอเนียป๊กไปโคตรน่าเบื่อเลยวะเจออย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยแม่งลายไม่เปลี่ยนด้วยพอแท้เลย หมดนะครับ วันนี้งบ750้วเงื่อนหมดนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ในการกดไลค์ กดแชร์นะ หรือใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปเมนแรกนะ เมนปักหมุดเท่านั้น ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่หน้านะครับ บ๊ายบายจ้า